อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe กันด้วยนะคะ really good ดแชร์ กด subscribe กันด้วยนะคะ really good